ประโยค Au revoir แปลว่า ลา ก่อน เป็นสำนวนใช้บอกการกล่าว นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และพูดกล่าวลา ก่อนเดินออกจากช่องตรวจคนเข้าเมือง ประโยค Au revoir et bon voyage แปลว่า ลา ก่อน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกล่าวตอบ และขอให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังป่าตองโดยสวัสดิภาพ ให้สังเกตว่าคำว่า au revoir ในภาษาไทยอาจจะใช้คำว่า สวัสดีแทนก็ได้ เพราะคำว่าสวัสดีในภาษาไทย ใช้เป็นคำทักทายหรือเป็นคำกล่าวลาก็ได้